ฮัลโหลไกลอะไรขึ้นไกลอะไรขึ้น เขาลมเข้าไอเวน้าวเจอใครอยู่แถวนั้นบ้างอะทำเวอยู่ไม่รู้อยู่ข้างบนเขาอยู่ตรงบ่อนะ ฟังธนาคารไม่รู้ได้เจอศพก็ไม่พูดอะไรเลย เอาพิมอ่ะกูลองออกเถะตำรวจเห็นสีด้วยเหรอแต่นี่คืออะไรอ่ะ เดินตรงธนาคารฝั่งขวาครับ แล้วก็เจอสีขาวกับม่วงหรือเปล่าอยู่หน้าธนาคารฝั่งซ้าย อะไร เรากับสีขาวเพิ่งเดินมาเองนะใช่ใช่ราเดินมาด้วยกไม่รู้ครับเราเดินมาจากทางฝั่งซ้ายผ่านขาวกับม่วงแล้วก็ไปเจอสีขาวขลาผมผมบอกแล้วแบบงงมากเลยตอนนี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมทำเควสเสร็จหมดแล้ว เราก็ทำเสร็จหมดแล้วค่ะ อืม ใครเป็นงั้น ใครใครทเสร็จไม่เสร็จบ้างอะอ่าสงสัยจริงๆริงปวดแล้วทำไมก็ a t s y o เลยสิสวย Got it, got it, got it. ธออุ้ยมีคนตายเยอะเลยอะเราเจอล่าสุดปลาอยู่ข้างล่างแล้วก็เจอสีแดงนะอยากเช็คเฉยๆว้วมีใครตายบ้าง ก็เลยกดปุ่มผมอยู่ในแถวท่าเรือใช่ใช่สีฟ้าที่ตายก็อยู่ในแถวท่าเรือตกปลอยู่ข้างล่างเฮ้ยแม่ทำ ช่ผมวล่ะ ผมยังไม่เจอใครเลยผมยังนั่งตกปลานายเดินสวนเราขึ้นไปอ่ะแกแน่แน่ผมเดินเอาไม่ผมเดินสวนขึ้นไปแล้วไอ้นี่ผมไปตรงบ่อผมก็ไม่รู้นะ เอาไงครับปืนไปโดน เอ้ยใครบวนผม บินไปซะเอาไปปิดได้แมวอุตส่าห์เตียนเพเพเป็นไงล่ะลายขาลาลขาโคตรเนียนอะผมไม่ได้กินสูงเลยไม่ใช่เป็ดธรรมดา do it.